วัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการกับย่อหน้าในเอกสารค่ะ ในโปรแกรม Microsoft Word 2013 นั้นนะคะ การจัดรูปแบบกับเอกสารเพื่อเอกสารนั้นดูน่าสนใจมากขึ้น นอกจากการจัดรูปแบบตัวอักษรหรือคอลัมน์แล้ว การจัดรูปแบบการย่อหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอกสารนี้ดูดีขึ้นได้ค่ะ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการย่อหน้านะคะ เช่นการจัดตำแหน่งข้อความ การเยื้อง หรือการย่อหน้าที่เป็นบรรทัดแรก การปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดและรูปแบบอื่น ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคำสั่งของพารากราฟค่ะดังจะกล่าวโดยรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้นะคะ การจัดตำแหน่งข้อความหรือย่อหน้านะคะ ในการพิมพ์หรือการจัดรูปแบบของข้อความหรือย่อหน้านั้น นอกจากจะจัดรูปแบบให้ตัวอักษรให้มีสีสันน่าสนใจแล้ว การจัดวางตำแหน่งของข้อความก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ เพราะการจัดตำแหน่งของข้อความเป็นลักษณะของการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาเอกสารอย่างหนึ่งด้วยค่ะ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ เราต้องทำการเลือกข้อความก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราไปใช้คำสั่งที่ แท็บ Home ค่ะ ในกลุ่มคำสั่งของพารากราฟคลิกเลือกรูปแบบการจัดตำแหน่งของข้อความนะคะโดยที่อะไรเล็กนะคะคือการจัดข้อความแบบชิดซ้าย Center คือการจัดข้อความแบบกึ่งกลางอะไรไรการจัดข้อความแบบชิดขวา Justify คือการจัดข้อความให้เต็มบรรทัด แล้วก็การกระจายแบบไทย คือการจัดข้อความให้ชิดขอบทั้งซ้ายขวาโดยแยกช่องไฟระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวเท่า ๆกันค่ะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะ การกำหนดกั้นหน้ากั้นหลัง และระยะเยื้องของข้อความในย่อหน้าค่ะ ใน Microsoft Word 2013 การกำหนดกั้นหน้าหรือกั้นหลัง และระยะเยื้องของข้อความในย่อหน้า คือการจัดรูปแบบของการเยื้องเพื่อให้เอกสารนั้นอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกข้อความก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราใช้คำสั่งที่แถบโ h ม o m e ค่ะ ในกลุ่มคำสั่งพารากราฟนะคะ คลิกเลือกพารากราฟลันเชอร์เพื่อเปิดพารากราฟ Dialog Box ค่ะ ในคำสั่ง indentation นะคะ ในช่องว่างที่คำสั่ง l i f t หรือว่า right นะคะ กำหนดระยะการเยื้องด้านซ้าย และระยะการเยื้องด้านขวานะคะสำหรับแต่ละย่อหน้าของทุกบรรทัดนะคะ ตัวนี้เราใส่ตำแหน่งลงไปนะคะ แล้วก็เลือกรูปแบบนะคะ ในช่อง Special นะคะ ลือกรูปแบบแบบ first line คือการกำหนดการเยื้องเข้าไปทางขวาหรือย่อหน้า เฉพาะที่บรรทัดแรกเท่านั้น และระบุตำแหน่งระยะห่างจากกั้นหลังในช่องบายนะคะ หลังจากนั้นคลิกโอเคค่ะ ก็จะได้ผลลัพธ์จากการกำหนด first line indent ที่จะเห็นได้ว่าเฉพาะบรรทัดแรกเท่านั้นนะคะ ที่จะขยับเข้าไปทางด้านขวานะคะ คือบรรทัดแรกเท่านั้นนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะ ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ และพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดี